การปรับแต่งค่าแสงค่าสีในโปรแกรมกิมนะคะ ไม่ยากเลยค่ะ เราสามารถนำภาพต่างๆมาปรับแต่งสี ปรับโทนความสว่าง ปรับแต่งสีที่ผิดเพี้ยนให้ตรงตามความเป็นจริง การแต่งเติมสีในบางส่วนของภาพให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และการตกแต่งสีด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อให้กำเนิดภาพที่สร้างสารรค์แปลกใหม่ได้ โดยการปรับแต่งค่าแสงค่าสีในโปรแกรมกิมนั้นมีด้วยกันหลายวิธีค่ะ โดยให้ค่าแสงและสีที่แตกต่างกันออกไป โดยเลือกที่ Image เมนูเลือกแถบ Colors และคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการ เรามาปรับแต่งความสมดุลของสีภาพด้วย Color Balance กันนะคะ ในการปรับแต่งแก้ไขสีของภาพ เราจะพิจารณาวงล้อสี ดังรูป ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในโหมดสี RGB และ CMYK มีสีที่ตรงข้ามกันอยู่ ซึ่งเราเอาความรู้เรื่องนี้ไปปรับแต่งสีของภาพด้วยการเลือกเครื่องมือ Color Balance Tool ได้ ดังตัวอย่างค่ะ เมื่อเราต้องการปรับสีแดง Red ให้เพิ่มขึ้นในขณะที่เราทำงานอยู่ในโหมด RGB ทำได้โดยการเพิ่มความเข้มของสีเหลือง Yellow และสีม่วง มาจ e นตาหรือลดความเข้มของสีฟ้าไซแอนลง ซึ่งเป็นสีตรงข้ามในวงล้อ เราก็จะได้สีแดงเข้มขึ้นค่ะ ลองทำตามไปพร้อม ๆกันนะคะ 1. ไปที่ Image Menu เลือก Color เลือก Color Balance จะปรากฏหน้าต่าง Color Balance ให้ทำการปรับแต่งสี คลิกเลือกส่วนของสีภาพที่เราต้องการปรับได้ 3 ส่วนค่ะ คือ Shadow เป็นส่วนที่เป็นเงามืดในภาพ Midtone เป็นส่วนของสีหลักๆของภาพ Highlight เป็นส่วนของแสงสว่างในภาพ เลื่อนแถบสไลด์กำหนดสีของภาพตามที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์เลือกโอเคเพื่อตกลงใช้ค่าสีที่กำหนดค่ะ ภายในหน้าต่างของเครื่องมือการปรับแต่งภาพจะมีช่องคำสั่ง Preview ให้เราคลิกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของภาพขณะที่เราทำการปรับแต่งอยู่ได้ค่ะ การปรับความเข้มและความจางของสีภาพด้วย Hue Saturation จะเป็นการปรับภาพโดยใช้คำสั่ง Hue Saturation ปรับสีภาพโดยรวมทั้งหมด และปรับภาพให้เป็นสีโทนเดียวได้ ภาพจะมีสีสดใสและสว่างขึ้นค่ะ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ ที่ Image เมนูเลือก Colors ค่ะ คลิกเลือก Hue Saturation จะปรากฏหน้าต่าง Hue Saturation ให้เลือกช่วงของสี เลือกปรับภาพในโหมดสี โดยลดและเพิ่มค่า Hue Saturation และ Lightness ค่ะ มีรายละเอียดดังนี้นะคะ คือ Hue จะเป็นตัวปรับค่าสีใหม่ให้กับภาพ โดยปรับเฉดสีจากเฉดสีเดิมเป็นเฉดสีต่างๆ ตามต้องการ Lightness ปรับค่าความมืดและความสว่างของภาพ ค่าที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ภาพสว่างจนเป็นสีขาว และค่าที่ติดลบจะทำให้ภาพมืดจนเป็นสีดำได้เลยค่ะ ในส่วนของ saturation จะเป็นการปรับความเข้มของสี ปรับให้มีสีสดขึ้นหรือจืดลง โดยค่าที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้สีภาพดูอิ่มและเข้มขึ้น ส่วนค่าที่ติดลบจะทำให้สีภาพมืดลงจนเป็นสีเทาค่ะ จากนั้นคลิกเมาส์โอเคเพื่อตกลงใช้ค่าที่กำหนดค่ะ การปรับสีให้ภาพด้วย Colorize Tool เป็นการปรับสีภาพที่เหมือนกับใส่ฟิลเตอร์สีต่าง ๆ ลงบนภาพนั่นเองค่ะ แบบ Grayscale โดยเราสามารถทำการปรับค่า Hue Saturation และ Lightness ได้เหมือนกับใช้เครื่องมือ Hue Saturation Tool เลยค่ะ มีขั้นตอนดังนี้นะคะ ที่ Image เมนูเลือก Colors แล้วก็คลิกเลือก Colorize ค่ะ จะปรากฏหน้าต่างของ Colorize แล้วก็ทำการเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่าสีตามที่ต้องการ จากนั้นก็กดโอเค เมื่อปรับได้สีตามที่ต้องการแล้วค่ะ ต่อมาเรามาดูการปรับแต่งความคมชัดและความสว่างของภาพด้วย brightness และ contrast กันดูบ้างนะคะ เป็นการปรับค่าสีในพิกเซลภาพให้เกิดความสว่าง และก็ความคมชัด โดยจะมีค่าให้ปรับอยู่ 2 ค่าค่ะ ก็คือ brightness ปรับค่าความมืด ความสว่างให้กับเม็ดสี contrast ปรับความคมชัดให้กับภาพนั่นเองค่ะ การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพโดยใช้ brightness contrast tool จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ image เมนูเลือก colors คลิกเลือก brightness contrast จะปรากฏหน้าต่าง brightness contrast ทำการเลื่อนแถบสไลด์ เพื่อปรับค่าความสว่างและความคมชัดให้กับภาพตามความต้องการเลยค่ะ จากนั้นคลิกปุ่มโอเคเมื่อปรับได้ภาพตามที่ต้องการแล้ว การปรับภาพให้เป็นสีขาวและสีดำด้วย t a c e t o n e ลักษณะการปรับภาพแบบนี้จะเป็นการปรับภาพทั้งภาพให้เป็นภาพสองสี คือขาวและดำ โดยจะเปลี่ยนค่าสีในภาพเป็นขาวหรือดำ โดยจะพิจารณาจากค่าเทสโทโดยสามารถกำหนดสีค่าได้2ช่วงค่ะ เช่นกำหนดให้ค่าในช่วงแรกเป็น 70 จะทำให้สีที่มีค่าอยู่ในช่วง1-70 ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำ และ 71ถึง255 เป็นสีขาว ถ้าเรากำหนดช่วงที่ 2 ให้มีค่า 200 จะทำให้สีที่มีค่าอยู่ในช่วง1ถึง70 และ 200ถึง255 ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำ และในช่วง 71ถึง199 จะเป็นสีขาวค่ะ การปรับภาพให้เป็นสีขาวและสีดำด้วย Test t สโท มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ที่ Image เมนูเลือก Colors คลิกเลือก Threshold จะปรากฏหน้าต่างของ Threshold คลิกลูกศรสีดำเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่า Threshold ช่วงที่ 1 คลิกลูกศรสีขาวเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่า Threshold ช่วงที่ 2 เมื่อได้ภาพขาวดำตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นคลิกปุ่มโอเค การปรับสีของภาพด้วยเลเวลกันมั่งนะคะ เป็นการปรับความสว่างของภาพโดยอาศัยข้อมูลของกราฟฮิสโตแกรม สามารถปรับระดับสีของภาพให้เข้มขึ้นหรือจางลงได้ โดยอาศัยหลักการเพิ่มสีดำ Shadow และโทนสีขาว Highlight และปรับระดับสีภาพให้อยู่ระดับกลาง Mid Tone โดยจุดประสงค์ในการปรับนั้นเน้นเรื่องความสว่าง มืดของภาพ และความชัดเจนของสีเป็นสำคัญค่ะ ต่อไปนี้เรามาลองใช้งานเลเวลกันดูนะคะ ที่ Image เมนูเลือก Colors คลิกเลือก Levels จะปรากฏหน้าต่างของ Level คลิกเลือกช anel สีที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการปรับสีทุกช anel เลือกแบบ v a l u e จากนั้นคลิกเลือกแถบสีเพื่อปรับค่าไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับความมืดความสว่างของภาพค่ะ ลูกศรสีดำ Shadow ถ้าเลื่อนไปทางขวาหมายถึงการเติมสีดำจะทำให้ภาพมีความสว่างน้อยลง ลูกศรสีเทา Mid Tone เป็นการปรับภาพให้อยู่ระดับกลางๆ มีทั้งสีดำและสีขาวเท่าๆกัน ลูกศรสีขาวไฮไลท์ ถ้าเลื่อนไปทางซ้าย หมายถึงการเติมสีขาวมากขึ้น จะทำให้ภาพมีความสว่างมากขึ้นด้วยค่ะ จากนั้นคลิกเลือกแถบสไลด์เพื่อปรับค่าไปทางซ้ายหรือขวา ปรับโทนสีให้กับภาพ ลูกศรสีดำเลื่อนไปทางขวา โทนสีจะยิ่งอ่อนมากขึ้น แต่ถ้าเป็นลูกศรสีขาวเลื่อนไปทางซ้าย โทนสีจะยิ่งเข้มมากขึ้นค่ะ เมื่อได้สีที่ต้องการแล้วจากนั้นให้คลิกปุ่มโอเค การปรับภาพมืดให้ดูสว่างขึ้นด้วยเคิร์ฟ ในสภาวะที่มีแสงน้อย หรือมีความผิดพลาดในการวัดแสงขณะที่ถ่ายภาพ อาจจะทำให้ภาพที่ได้มืดเกินไป จนไม่สามารถเห็นรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจน แต่เราสามารถปรับสีของภาพให้ดูสว่างขึ้นได้ด้วยเครื่องมือเคลิบค่ะ ขั้นตอนการปรับภาพมืดให้ดูสว่างขึ้น ที่ Image เมนูเลือกแท็บ Colors และคลิกเลือก Curves คลิกเลือกตำแหน่งสีในภาพที่ต้องการปรับ แล้วคลิกบริเวณจุดที่ปรากฏบนกราฟ เพื่อปรับสีในตำแหน่งภาพที่เรากำหนดให้สว่างขึ้น ที่หน้าต่าง Curves เมื่อได้ความสว่างตามที่ต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะ การปรับลดโทนสีในภาพด้วยโพสเตอร์ไรท์เป็นการกำหนดลักษณะโทนสีให้แต่ละชแนล ตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็น 2 ระดับในโหมดภาพ RGB จะทำให้ภาพนั้นมี 6 สีประกอบด้วย สีแดง 2 ระดับ สีเขียว 2 ระดับ และสีน้ำเงิน 2 ระดับ ซึ่งเอฟเฟกนี้จะเหมาะกับการแต่งภาพขนาดใหญ่ค่ะ เช่นภาพโปสเตอร์โฆษณา สังเกตว่าถ้ากำหนดเลเวลระดับน้อยๆ จะทำให้เห็นการไล่โทนสีอย่างเด่นชัด หากกำหนดเลเวลระดับมากๆ ก็จะไม่เห็น ซึ่งมีขั้นตอนในการปรับลดโทนสีดังนี้ค่ะ ที่ Image เมนูเลือก Color คลิกเลือก Poster Light จะปรากฏหน้าต่าง Poster Light ทำการเลื่อนแถบสไลด์เพื่อปรับค่า Poster Light ให้กับภาพ เมื่อได้โทนสีที่ต้องการแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่มโอเคก็จะได้ภาพสีตามที่ต้องการค่ะ